모래 꼬리 기사 모래 꼬리 no, no, no. ว่านางรำโชว์ด้านหน้า อ่าน้องๆหนูๆโชว์ก็ด้านหลังเนี่ยก็อยากโชว์เหมือนกัน บรรยากาศ